อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยสวัสดีแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะจ๊ะ เออสวัสดีหนุ่มรอสาวสวยเข้ามา จ๊ะ เออ ผมวันนี้ขอเร่เข้ามา เร่เข้ามาจ้าสำหรับวันนี้เกมไฮลิเวอร์เราจะมาลักเต็มเชี่ยวเลยหลังจากเล่นแตกมาหลายวันหลังจากเล่นแตกมาหลายวันนะจ๊ะ เรามาดูกันว่าลงทุนไปที่สามพันเราจะได้กลับมาเท่าไหร่นะจ๊ะ เออโอ้ยเรียบร้อยเปลี่ยนเส้นที่สามเป็นวาย อยู่เชื่อมไปเลย แล้วไงต่อ มีตัวเชื่อมไหมโอ้โหมมีตัวเชื่อมโหนเลยครับผม ช่วงนี้ โอ้โห สวยงามดอท่องสองท่องสามเป็นตัววายดอกนี้เชื่อม ยาวๆ เลย240แล้วไงต่อผักกาดดองซิ่งเข้าไป 400 แล้วยังไงต่อ ชมพู่เปล่า รองกองและสิบลงไปยันสุดแถว400โอ้โห4 5้ก็ผมเรียกสวยมากผมรางวัลนี้ผมประจำชอนที่ไหนก็ได้ทุกวันเลยฮะโอ้โห สุดยอดจริงๆผมเี๋ือเชื่อผมเ่องทางผมรางวัลระดับบิ๊กวินเข้าไปเลย ตอนนี้เหลืออีก2พันเ่นันนะอีก2 0ตามคุณได้แล้วนะตามคุณได้แล้ว ก็ใครชอบคลิปนี้นะผมเข้ามารับฟังแล้วได้ยินเสียงผมแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเนาะวันๆผมพูดนี่ผมก็เหนื่อยนะบอกให้แต่ถ้าเกิดพูดเหนื่อย แล้วก็ทุกคนชอบก็ยินดีที่จะพูดและนำเสนอรับชมในทุกๆวันสำหรับวันนี้นะผมเกมที่ผมชอบเล่นผมก็จะเป็นเกมคาลิเวอร์กับเกมซิเจ็ดเอาเซอร์ตาแล้วก็เกมอีิบแล้วก็โรมาเอสโอนะผมเออแต่วันนี้ไม่ได้เล่นเพราะว่า วันนี้เรียนเรือแม่งเข้าดีเรือแม่งเข้าดีเจมาไหลยาว สวยงามเจหนึ่งมาลูกเจหนึ่งเจหนึ่งว่าไงเจหนึ่งว่าไงว่าไงว่าไงว่าไง โอ้โหเหลืออีกจำนวนแปดร้อยนั้นนะเหลืออีกแปดร้อยนั้นผมก็จะได้ทุนนแล้วนะจ๊ะเออเรียบร้อยช่องสองให้สามเป็นตัววายช่วงเื่องนี้สวยงามโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดแล้วก็โอ้โหสองพันสี่ร้อยเหลือเชื่อเลยครับผมเพื่อนโอ้โหสองร้อยสี่สิบ โอ้โหหกพันห้าร้อยเขาไปเลยเพื่อนหกพันห้าร้อยเขาไปเลยผมแตกขนาดนี้อยู่ไม่ไหวแล้วแต่ขนาดนี้อยู่ไม่ไหวแล้วรีบเข้ามาตามผมรีบเข้ามาตามผมฝากเอาไว้ให้แล้ว อยู่ด้านล่างคลิปนี้ริงนะผมกดเข้าไปเลยผมสมัครง่ายเพียงสามพันสองนนั้นผมใช้กระดิ่งเร็่ๆเท่านั้นตั้งแต่จะมาเริ่มิ่มาจะวินจะเปิดไม่กันวินโอ้โหจะไปเลยกระเบองนี่ก็ฝากเพื่อนกดติดตามยัดเตือนนะครับผมกันบอกเจ้าเกมเต้รางวัลดีๆรางวัลทีเด็ดทีเด็ดอย่างนี้ก็ต้องได้ สูงสุดมากถึง15เาอเอยสำหรับนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะผมใครเจ้านี้อย่าลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนแล้วก็กดสนใจกดรัวให้เราเลยจ้ะเออฝากไว้ในอ้อมกอดด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วลูกเพ่โอ้โหเขาได้หกพันเจ็ดร้อยโอ้ยสุดๆจัดระบอดริงอยู่นั่งลองขับตามกันดูแล้วจะรู้กันเองนะจ๊ะคิดไปเลย วันนี้ลาก่อนสุดเดี๋ยวลูกเพ่